อ่ากินไก่กินไก่หรือว่ามันอ่อนนั่นเอ้าฮะ ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค้างอีกแล้วเหรอ มึงค้างแล้วมึงหายไปงี้เหรอ ฮัลโหล สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไมค์ครับกับอีกเช่นเคยครับ เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับอาชีวิตรอดกันเนาะใช่ เราต้องเล่นไมค์ครับอาชีวิตรอดอยู่แล้วแหละเพราะว่า ผมไม่ได้เล่นนอนมากเพราะว่าช่วงนี้นะฮะก็คือแบบใช่ติดงานติดโปรเจกต์เยอะมาก แล้วทีเนี้ยอันเดี๋ยวผมต้องอ่าให้ไปดูอะไรบางอย่างก่อนนะฮะที่เนเธอร์นะผมเนเธอร์นะผมเราก็ต้องไปที่เนเธอร์กันก่อนนะฮะเพราะว่าผมจำได้ว่าผมทำทางไว้ยาวมากไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางสิครับเป็นคล้ายๆกับแบบ อ่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวฮะนั่นแหละฮะมันผมผมทำที่ป้องกันใช่เป็นคล้าย ๆ กับแบบ คล้ายๆอนาเขตไว้แบบป้องกันไว้นะครับแบบไม่ตกไงแบบไม่ตกไม่พอยังป้องกันตาโฮได้อีกนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะเพราะว่าหนึ่งเลย คือมันป้องกันตาโฮได้นี่แน่สองตัวนี้ซอมบี้เฮ้ยจริง ๆ ถ้าเกิดผมเอายาวิกเน็ตมาปาใส่มันนี่ก็ได้นะฮะได้ผมว่าผมอยากทำวิโอ้โหสเกลสเกลเนี่ย แอบอยู่ใช่ไหมล่ะผมเห็นนะอย่าคิดว่าผมไม่เห็นล่ะฮะ แล้วก็นี่เดี๋ยวเอาเนื้อหมูไปด้วยเนื้อหมูเนื้อหมูมานี่แน่ แล้วก็ซ่อมพิกแอคนะครับ โอ้โห ง่ายๆนะครับชีวิตนี้ง่ายเหลือเกินนะฮะโอ้ยทำไมกระตุกอะ กระตุกแล้ว เออเริ่มกระตุกแล้วเริ่มกระตุกแล้วเราต้องย้ายย้ายถิ่นฐานไปยังเนเธอร์ตัวเรานะฮะทำไมมันกระตุกอะกระตุกแบบโคตรเลยแล้วกระตุกชิบหายเลยเนี่ย เอาย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายอาณาเขตย้ายถิ่นฐานเออมัน มัน มันกระตุกอะมันเป็นอะไรอะเออกระตุกดีนี่นี่นี่ยังยังที่นี่ยังกระตุกอีกเหรอโอ้โห มึงยังกระตุกเห็นอยู่เนาะแม่อันนี้นะครับผมคือเนเธอร์ของเรานะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรบางอย่างนะครับ ตรงนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นผมทำเพื่อป้องกันเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เกมแคสไปเลยโอ้ my god ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใหม่อู้สุดยอดไปเลย เอ้าเกมแคสไปเลย เอาหายไปเลย เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่สกินก่อนนะเอาหายไปเลยว่ะชิบหายเอ้ยโอ้ไม่ก็ทำไมทำไมเกมถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทำกับฉันได้ปะปะปะปะปะไปยังอันนี้ครับไปยังเนเธอร์ไหมเป็นเฮียอะไรวะเกมเนี่ยฮะเป็นเฮียอะไรวันนี้ฮะ คุยโอ้เอาเอาเอาเอาเอาามันไม่ยอมให้ผมเข้าเล่นเกมอ่ะ ไอ้ยี่อ่าใช่ เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ดีกว่านดีกว่านะฮะเนเธอร์ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเกมโอ้ไอ้เหี้ยมึงจะให้กูเล่นไหมเนี่ยฮะวันนี้ฮะ คือเกมมันมีปัญหาหรือว่าคอมหรือว่าโทรศัพท์ผมมีปัญหาวะ ไอ้เหี้ยแม่งเอาเรื่องเลยสัตว์แม่งแม่งค้างเอาเรื่องเลยเหี้ยอ่ะกินไก่กินไก่หรือว่ามันอ่อนนั่นเอาฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมึงค้างอีกแล้วเหรอ มึงค้างแล้วมึงหายไปงี้เหรอ โอเค งั้นกูจะเปลี่ยนเป็นโหมดพิสูนะผมไม่เป็นไรช่างแม่งนะผมเธอช่างน่ารักขนาดนั้นไปอะพิสูโอเคหลอดอาหารที่ได้เต็มนะฮะมันต้องทำให้เกิดบั๊กเฮียอะไรอีกนะครับบั๊กแม่งเฮียว่ะแม่งทำกับกูได้อ่ะสัตว์เฮ้ยฮะมันเฮียอะไรฮะบั๊กไปไปหมู่บ้านเอ็มซีเถอะนะครับคือแม่งกระตุกอีกแล้วใช่ไหม ก็ตกอีกแล้วใช่ไหม ไม่น่าถามเลยก็ใช่สิเออเมื่อกี้ยังลื่นๆอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นี่ยังแบบ 40กว่าๆเลย ตอนนี้เอาลดลงมาเหลือ20กว่าเลยไอ้แย่ชะมัดเลยนะไม่เป็นไรนะผมก็เธอช่างน่ารัก ขนาดนั้นตรงนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปกันนะฮะ โอเค โอเคเดี๋ยวผมนึกก่อนว่า มันมีอะไรบ้าง นะฮะทำไมมันยี่สิบสองยี่สิบห้าเฟรมเรทมึงน่ารักจริงๆ เลยนะแม่งโคตรแบบโคตรแบบแย่เลยเนี่ยเฟรมเรทแม่งโคตรแย่เลยเนี่ย ฮัลโหลมึงช่วยทำให้เฟรมเรทมันดีๆได้ไหมเนี่ยฮะ เกมฮะ เกม มึงเป็นอะไรเนี่ยฮะวันเนี้ย โอ้โห ไม่ได้อัดนานนี่มึงมึงเอาใหญ่ขึ้นเยอะนะ แม่งตั้งแต่เมื่อกี้แคสไปหลายทีแล้วโอ้โห มึงโคตรเอาเลยสัสนี่ไงฮะแล้วนี่ฮะคือหมู่บ้านที่ผมพูดถึงนะเดี๋ยวผมค้างๆ เอาบาเรลมาวางนะฮะบาเรลมาวางทำให้เกิดอาชีพฟาร์มเมอร์นะฮะฟาร์มเมอร์แล้วผมจะแลกข้าวได้ไง แลกข้าวแลกพวกแครอทอะไรพวกนี้ได้แล้วนะฮะ มันกระตุกว่ะ มันกระตุกชิบหายเลยคือเดืดสิบเก้าไอ้เหี้ยมึง มึงแม่งโคตรกระตุกเลยศาสตร์ เออนั่นนะฮะเอ่อผมด่วน เนี่ยฮะ ผมเอาเตียง เอาอะไรพวกนี้มาวางทำให้เกิดอาชีพนะอาชีพหลากหลายอาชีพ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าดีแล้วฮะ ดีมากๆเลยฮะ แต่ว่า ตอนนี้ผมต้องทำก็คือบาเรลนะ แล้วผมเอาอันนี้ผมเอาหินไอ้เจ้าเนเธอร์นะ ไอ้เขาเรียกว่านะเน เนเธอร์แลกเนเธอร์แลกจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ยไม่เล่นนานจนจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหนะครับ แล้วก็แล้วก็เอามาอ่าคราฟนะโยจำไม่ได้ว่ามันคราฟยังไงนะไอบาเรลต้องดูว่ามันคราฟยังไงก่อนนะฮะบา ไม่ใช่บาเรลดิบาเรลอันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ มันคืออะไรนะมันคือ เอ่อมันชื่อว่าอะไรจำไม่ได้ละไอไรสักอย่างเนี่ย อืมดูก่อนนะฮะผมดูกันผมจำชื่อมันไม่ได้เลยเนี่ยชิบหายเอ้ยนะฮะดูก่อนอันนี้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่คอมโพสเซอร์โอเคคอมโพสเซอร์ต้องใช้ไม้อ่าสลับหมดเลยนะฮะไม้สลับหมดเลยชิบหายเอ้ยนะครับเนี่ยไม้สลับหมดเลยแสบแสบแสบเงาแสบแสบแสบหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็เอ่อไหนวะนี่นี่นี่ไม่ใช่อ่ะไม่เป็นไรทำอย่างนี้แม่งนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเค มาเร็วๆนะครับเก้าอันเองเหรอ โอ้โหมึงเปลืองไม้จังวะ แม่งโคตรเปลืองไม้เลยศาสตร์โอ้โห แม่งโคตรเปลืองไม้ไอ้ไอ้มันก็เลยเว้ยเฟรมเรทดีขึ้นละโอเค ไอออนกกเลมใช่ไหมไอออนกกเลม อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พี่พีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ไอ้เหี้ยธนูแม่งแรงไปไหนวะ ยิงยิงทีเดียวตายเลยอ่ะโคตรเอาเลยสัตว์โอ้โห แม่ง แม่งธนูแรงอ่ะธนูไม่โคตรแรงเลยเฮียแม่งแรงสัสๆเลยอ่ะโอ้ไม่ก้าดเฮียเฮ้ยแรงว่ะ แรงมากๆเลยเฮ้ยไม่นึกว่าจะแรงอย่างนี้นะ อันนี้คือโซนใหม่ที่ผมทำคล้ายๆกับผมไปไอ้ล่อหัวมันล่อเป้าล่อเป้าสังหาร NPC ไม่เกี่ยว แต่ไอออนโกเลมมึงเกี่ยวเลยสัตว์มึงเกี่ยวเลย กูหมันไส้มึงมานานแล้ว กูหมันไส้มึงมานานแล้ว กูหมันไส้มึงมานานแล้ว กูมันไส้มึงมานานแล้วไอ้เฮียแม่งเบาโอเคมันไส้มึงมานานแล้ว มันไส้มึงมานานแล้วนี่แน่ตายไปซะไม่ใช่หรอกหิวเหล็กหิวเหล็กไม่ใช่หรอกหิวเหล็กนะฮะผมก็เลยแบบฆ่ามันเอาเหล็กเอาเหล็กนะฆ่ามันเอาเหล็กนะผมก็เนี่ยแหละฮะคลิปนี้เหรอคลิปนี้ก็ไรสาระมากไม่มีอะไรทำใช่ไหมเนี่ยเออใช่เพราะว่าคลิปนี้ผมอยากจะมาแบบบอกว่า เออ ช่วงเนี้ยผมไม่ว่างนะอ่า เป็นการแสดงตัวว่าครูยังมีชีวิตอยู่นะฮะยังมีลมหายใจอยู่นะฮะ เธอคือลมหายใจเธอคือทุกอย่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคครับผมเราก็เอเอาเนื้อไม่งั้นแหละนะฮะกินแล้วบักเนี่ยกินแล้วบักเกมหลุดเลยเฮ้ยนี่มันบักอาถรรพ์เนื้อหรือเปล่าเนี่ยอาถรรพ์เนื้อกินแล้วล่องหนเลย เนี่ยแหละนะเนื้อล่องหนอ่ะเนื้อที่กินแล้วล่องหนไปเลยอ่ะหายไปเลยอ่ะหายไปเลยไม่เคยร้อนขึ้นมาหายไปนานกับการเวลาเฮ้ยอย่าคิดว่าผมจะตัดนะ ผมไม่ตัดหรอกนะไอไอช็อตไอช็อตเมื่อกี้เนี่ย ไอช็อตสามสี่รอบเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ตัดหรอกนะใครใครจะมาจ้างให้กู กูก็ไม่ตัด ถือว่าเลียวไหมเลียวมากก็ เอ่อ ไอตรงเนี้ยผมคิดว่า ผมคงไม่เอา NPC ขนย้ายไปไว้ข้างๆบ้านแล้วล่ะแค่ที่บ้านก็แค่ที่บ้านหลักก็ แหลกจะตายอยู่แล้ว ไม่ต้องย้ายไปแล้วะนะฮะอันนี้ก็ทำเป็นรางเอาไว้สำหรับขนส่งมวลชน มาหา NPC สมัยก่อนนะก็เป็นถือว่าเป็นอดีตไปก็แล้วกันนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าซ x แทนนะ เป็นออดีตเป็นเป็นแผนในอดีตนะนั่นแหละครับผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่ทำแล้วนะฮะ ผมก็กะว่าจะมาแยกาเขาเรียกว่านะแลกของที่นี่แทนนะก็ อืม คลิปนี้มีมีเพียงเท่านี้จริงหรอวะ เออเออไหนๆก็ไหนๆละไปที่เนเธอร์ดีกว่านะครับเนเธอร์ผมจะพาไปดูการอัปเกรดนะฮะว่า เออผม อ่าได้ทำได้ทำการ อ่าเขาเรียกว่า ทำที่กั้นไว้แล้วครับที่กั้นไม่ให้ตกอะไรครับ เพื่อทำให้อ่าเนเธอร์ปลอดภัย ยิ่งขึ้นนะฮะ ตามที่ผมได้คุยไว้ในเมื่อหลายหลายหลายอีพีที่แล้วหรืออีพีที่แล้ววะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอยางไปดูเองนะผมจมจะจไม่ได้เหมือนกัน ผมไม่ได้อัดนอนมอกนะผมน่าจะเป็นอีพีที่แล้วนะฮะที่ผมบอกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้เนเธอร์มันปลอดภัยขึ้นนะฮะเป็นแพนของผมเองแหละฮะผมอยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมก็ได้ผ่อนผันการทาการสร้างฟาร์มมอนสเตอร์ไว้นะฮะเพราะว่าผมยังไม่มีแผนอะไรเกี่ยวกับการทำฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นรู้สึกว่าเวอร์ชันใหม่ๆ ก็สามารถปั๊มเหล็กได้แล้วนะฮะผมก็อยากจะลองทำอยู่เหมือนกันนะฮะเอาง่ายๆเลยคือคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้กับท่านผู้ชมเลยนะฮะท่านผู้ชมอ่าอ่าได้ได้เชียร์สปอนมอนเตอร์มากกว่า ผมจะแถมให้ก็คือจะวิจัยนะนี่ยังถือว่าอยู่ในการวิจัยอยู่นะฮะเพราะว่า ผมเองยังไม่รู้ว่ามันทํำยังไงฮะ เดี๋ยวผมจะไปดูคนอื่นเขาทากัน แล้วไปก๊อปเขามาไอ้เคี้ยไม่ มีหัวสมองเลย เออผมไม่มีหัวสมองเลยนะ ตอนเนี้ย ผมรู้สึกแบบหัวสมองผมหายไปไหนไม่รู้นะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนจริงๆนะ แล้วแบบคือเดี๋ยวผมค่อยไปหา อ่ะ เดี๋ยวผมค่อยไปหาดูว่าเขาทำกันยังไงนะฮะ อันนี้ผมพาไปเนเธอร์ก่อนนะครับผม เฮ้ย เนเธอร์ เดี๋ยวนี้ผมก็ปั๊มทองได้นะดาวผมก็ ผมก็ปั๊มกับดาวแล้วก็พิกซอมบี้อ่ะพิกซอมบี้ที่ผมตีต้องตีให้ตายเลยนะฮะเพราะว่า ถ้าตีไม่ตายเนี่ยมันมันมาล้างแค้นเราแน่นอนฮะล้างแค้นกันทั้งโคตรนะฮะทั้งโคตรเลยนะแบบโอ้โหแบบแม่งต้องปาดเหนื่อต้องปาดเหนื่อยจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดจะฆ่าได้เนี่ยต้องแบบสับรัวฮะแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยกับการควบคุมมันแล้วก็เลือดที่เราแล้วถ้าเกิดเราไม่ตีมันหรือไม่แอคแท็กมันเลยเนี่ย เราตายเราตายเพราะมันตีแรงมากตีแรงจริงนะฮะถ้าเราไม่มีแอปเปิลทองอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดเราไปในเนเธอร์เราไม่พกแอปเปิลทองหรือถ้าเราไม่ไม่เอาดาบที่ตีครั้งเดียวตายไปเนี่ย เราคงเราถ้าเราไปเถอตีพี่ซอมบี้สักตัวหนึ่งเนี่ย มันมาทั้งโคตรเลยนะมึงมันมาทั้งโคตรเลยจริงๆนะมันมาแบบไอ้เชี่ยมึงมาจากไหนกันเยอะแยะว่าแยะ มึงมึงโคตรแบบ มันมันโคตรแบบสุดยอดอะ่ะ มันมากันเยอะมากอะ่ะนะฮะ ตอนนี้เราก็จะเข้าไปยังมหานครแห่งเนเธอร์กันนะครับอืมฮึอืมตรงนี้เราก็นี่นี่นี่นี่นี่นี่เรามาทางนี้นะฮะเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ย ผมได้ทำอ่า ใช่ที่ที่กั้นไว้นะที่กั้นไว้ทำให้เนเธอร์ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะหมายถึงการเดินทางในเนเธอร์ของเราอ่ะมันที่ผ่านมามันต้องป่าฟันกับพวกปลาโฮ่อะไรพวกเนี้ยไอ้เชี่ยแม่งปลาโฮ่แม่งร้องผมเจอแล้วร้องจากเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาจริงๆนะผมเกลียดมันไงที่ตอนนี้ผมเกลียดมันอ่ะผมเกลียดมันมากๆเลยผมเกลียดมันเข้าเส้นเลยรู้ไหมผมเจอมันทีไรเนี่ยผมอยากจะเอาธนูยิงมันใส่มันแล้วผมก็ทำมันทุกครั้งผมลืมลืมลืมไปเลยลืมแนะนำให้เลย อันนี้ก็คืออ่าที่กั้นอย่างที่ผมได้พูดไว้ตอนเมื่อกี้นะฮะว่าเนี่ยนี่คือที่กั้นนะฮะทั้งหมดที่ผมทำออกมานะฮะ แล้วตรงนี้ฮะมาตรงนี้เลยตรงนี้ลากตัวเองมาตรงนี้เลย นี่คือจุดชมวิวที่สามารถใช้ที่จะฆ่าแก๊สได้นะผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมโอเค มากนะผมผมว่าโอเคละเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงเพิ่มเติมนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะทำตรงเนี้ยไอ้หลังคา มันออกยื่นออกมานะครับ แล้วก็ยังทำไม่เสร็จดี เดี๋ยวค่อยมาทำทีหลัง เพราะว่าช่วงนี้ผมติดงานเยอะมากอย่างที่ผมพูดไปอะโคตรเยอะจริงๆนะฮะเป็นงานแบบเป็นโปรเจกต์อะ ต้องทำโปรเจกต์ แล้วคือ โปรเจกต์ มันทำรูปเล่มมีปัญหาแล้วมันต้องมานั่งแก้โปรเจกต์อยู่ตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะที่ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเลย ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะบ้านหลังที่ 2 ผมก็ยังคงทำต่อต่ออยู่ครับผมแต่ก็ยังคงไม่เสร็จดีอะฮะทำไมถึงไม่เสร็จรู้ไหมกูไม่มีเวลาทำเลย กูทำแต่งาน กูมีเวลาทำาซะที่ไหนอะฮะเออเล่นมีเล่นเกมเหรอ เคงนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะ สำหรับใครที่เข้าชมเข้ามาแลเข้ามาดู เข้ามาดู เข้ามาดม เข้ามาลูกเข้ามาคำนะฮะ ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ฮะ และอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนหน่ฮะรับคลิปนี้ สวัสดีครับ บ๊ายบายครับ บ๊ายบาย